ดนหมอฉีดยาผิดและหลังจากนั้นมาร่างกายของพี่ก็ไม่มีแรงไม่สามารถเ่ิดตัวเองได้ความพิการก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแค่ทีเดียวนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราอะคิดไปเองบางทีเสียงในหัวของเราก็จะบอกว่าเราทำนู่นนี่นั่นไม่ได้ เราไม่สามารถเราเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่น แต่บางทีถ้าเราวันนี้เราออกมานะคะ แล้วสิ่งที่คุณมีอยู่ อย่างเช่น คุณสนุกสนานนี้แหละค่ะ คุณก็เป็นแรงบันดาลใจคนอื่นแล้ว อย่างเช่น คุณยิ้มแย้มแจ่มใสคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นปมด้อยแล้วจนแบบไม่กล้าก้าวออกมาจากบนเตียง ไม่กล้าก้าวที่ออกมาจากรถเข็นคุณ เพื่อให้สังคมได้เห็นคุณ แค่คุณออกมา ก็เท่ากับคุณได้เปิดประตูให้กับคนอื่นได้เห็นแล้วว่า คุณสามารถนะคะในความสามารถของเรา กลับมาดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง บางทีความสามารถของเราก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่จำเป็นว่าต้องใช้แรงสักอย่างบางครั้งครั้งหนึ่งที่ประกาศเคยทำประกาศตกนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถที่จะหยิบประกาศเองได้ นั่นคือที่ขาดโอกาสหรือความสามารถหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ไอ้แค่ของตกบางครั้ง เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็จะมีเพื่อนๆน่ารักมากมายนะคะ แล้วขอแรงให้เราช่วยหยิบที่เรา นั่นก็แค่เราก็สามารถเอาประกาศกลับขึ้นมาได้เหมือนกัน แรกเลยคือเราก้าวข้ามตัวเองในการที่เราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกแบบไม่มีใครฟังเราเราไม่จะพูดอะไรเราจะหยิบยกประเด็นตรงไหนขึ้นมาก่อนหนึ่งสองสามเราก็รู้ว่าเวลาคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาหันหน้าไปมา และเราจะมีสมาธิในการมองเอในการที่จะพูดต่ออยู่หรือเปล่าแล้วก็เราจะมีมุกอะไรที่ทำให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยสนุกไปกับเราด้วย อันนี้เราก็เราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการท้าทายอย่างนึงนะคะว่าบางครั้ง เราเรา เวลาที่เรา ที่เราไม่มีทักษะเนี่ย เราก็จะจับประเด็นไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้มีโอกาสได้เรียน เพื่อที่จะได้นำสิ่งนั้นมาใช้จริง ๆ กับการที่เราได้เป็นวิทยากร วิทยากรของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเราเราเห็นเลยคะว่า อย่างเช่นอ่ะอย่างเมลเมย์เงี้ยพี่กาชอบนะ เพราะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องความสวยความงามก็จะมีให้ เทคนิคของเขาอุปกรณ์ในการแต่งหน้าของเขาอย่างเงี้ยเราเราเป็นวิทยากรได้ในเรื่องเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นคืออะไนค่ะก็ ก็กลายเป็นว่า พอพอเราหยิบประเด็นต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วเนี่ย ความทักษะตรงเนี้ย มันช่วยให้เราสามารถที่จะออกแบบได้ว่าการที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องความสวยความงามอันนี้มันมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่ะ ที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่มีความชอบความสวยงามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่เราจะจะพูดแบบมีเทคนิคเนี่ยอันนี้นอกจากคำพูดเอ่อเนื่องจากทักษะตรงนี้แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งได้กับตัวเราเอง เราเรารู้แล้วว่าขั้นตอนของการพูดคืออะไร เราจะรู้ก่อนหน้าก่อนหน้าและหลังสอง เราวันนี้เราเราที่เราพูดแล้วเนี่ย เราก็จะมีเทคนิค เนี่ยไปไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นแค่เราได้รับอย่างเดียว แต่เรายังไปให้คนอื่นได้ เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรก็ตาม ไม่ได้เพื่อตัวเอง แต่เราจะทำเพื่อคนอื่น เราก็จะมีความภาคภูมิใจที่จะได้เรียนรู้ค่ะ ากขึ้นหรือว่าเราเได้รับการยอมรับกับสังคมได้มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังขาดอีกหลายด้าน เช่นระบบของการเดินทางนะคะบุคคลส่งมวลชน คือคนพิการที่ในกรุงเทพเนี่ยยังมีโอกาสนะคะตอนนี้เราจะมีบริการของแท็กซี่กทมเป็นรถแท็กซี่ที่เป็นแบบไฮดรอลิกเป็นรถตู้แล้วก็บรรจุวิวแชร์ได้ถึงสามคัน ตู้จะมีทั้งแบบ3คัน2คันแล้วแต่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริการของ กทม ที่บริการให้คนพิการลำลุดล้อที่เป็นที่สูงอายุเดินทางได้ฟรีนะคะ ก็ใช้ได้มาประมาณ3 ปีแล้วค่ะสปีกว่าแล้วนั้นตรงนี้เป็นอีกอีกกระบวนการของการเดินทางที่ทำให้คนพิการได้ออกมาจากบ้านได้ แต่ถามว่าจะมีแบบนี้สักกี่ในประเทศไทยเราจะมีสักกี่พื้นที่เท่าไหร่นะคะเพราะนั้น ถ้าตรงนี้ได้มีออกไปครอบคลุมมากขึ้นไม่ว่าเราออกจากบ้านมาปุ๊บเราขึ้นรถเมล์ได้ได้ได้เลยนะเป็นรถเมล์ชานต่ำเราสามารถเลือกได้เหมือนคนอื่น เราสามารถเลือกที่จะเดินทางแบบที่คนอื่นถื่นเดินได้ เพราะนั้นถ้าเราเลือกออกจากบ้านมาเนี่ยเราออกจากบ้านได้เราไปเจอพื้นบาทที่ยังเป็นแบบปรักหักพังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ไปเจอแบบเออมีทางลาด แต่ก็ยังมีเสาเนี่ยกั้นกั้นอยู่ซึ่งจะทำให้แบบว่าไม่สามารถที่จะ ใช้พื้นที่นั้นได้อย่างอย่างเต็มที่ดังนั้นอยากให้ทางทางภาครัฐนะคะที่จะคำนึงถึงการที่จัด จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการทุกคนสามารถที่ออกมาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ได้ แต่กว่าที่คนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะต้องได้รับการบูรณาการเนาะในเรื่องของการเดินทางเรื่องสภาพแวดล้อมและเรื่องสถานที่ของ ราชการที่จะมีทางลาด มีห้องน้ำคนพิการนะคะวันนี้ก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะ ไม่ก็ทำขายของออนไลน์ นี่ออนไลน์เนี่ยทุกคนสามารถทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นพิการหรือไม่พิการ แต่ด้วยความที่ว่าพี่ประกาศเป็นคนพิการอ่อนแรงแล้วก็ในการเดินทางทำงานที่อื่นเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะอันนี้การขายของพี่ประกาศเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างพี่ประกาศขายทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ของคนป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูแชร์ไฟฟ้าหรือธรรมดาทุกอย่างเตียงที่นอนลมผ้าผ้าอ้อมนะคะคือสามารถติดต่อพิการได้ แล้วก็2พิการเนี่ยก็ร่วมกับธุรกิจของยูนิเวอร์ด้วยนะคะนี้ในการในการค้าขายตรงนี้นะคะ เราก็ง่ายมากนะคะ โดยที่แบบไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคือเราก็จะมีการแบบทำ ได้เรียนรู้ในการทำโฆษณาด้วยตัวเองนะคะ ว่าเราจะทำโฆษณายังไงเพื่อที่ดึงดูดลูกค้าให้รู้จักกับเรามากขึ้นต่อแล้วเราก็เมื่อมีลูกค้าเราโพสของเราเนี่ย ก็มีแค่สองไอประมาณ คือหลายช่องทางอ่ะท่านต้องการแบบไหนเนาะ จะเล่นอินสตาแกรมก็ได้แล้วแต่นะคะ หรือว่าใน Facebook หรือไลน์นะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยู่ดีเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราด้วยนะคะให้กับเราเลยนั้นเมื่อเวลาที่มีลูกค้าสนใจ แล้วก็ติดต่อกับเรามาปุ๊บเนี่ย เราก็สามารถที่จะสั่งของถ้าเป็นของยูนิเวอร์นะคะก็สามารถสั่งง่ายโดยที่เราที่เราไม่ต้องยุ่งยากที่จะต้องมาสต้อกของเอง สั่งไอส่งของเองนะคะตรงนี้ก็จะมีผ่าน Lazada นะคะ Lazada ก็จะเก็บเงินปลายทางกับลูกค้าแล้วก็ส่งของลูกค้าง่ายมากค่ะ แล้วก็ไม่ว่าอุปกรณ์อย่างอย่างของคนป่วยทุกอย่างอย่างที่พี่กาดบอกนะคะพี่กาดก็แค่เป็นคนกลางคนกลางเขาเรียกว่าอะไรนะในหน้าออนไลน์ นะคะเพราะฉะนั้นเราเราสามารถที่จะให้ให้ทั้งสองทางรู้จักกันให้ลูกค้า รู้จักกับคนขาย ลูกค้า รู้จักรถเข็นรู้จักอุปกรณ์ต่างๆ แล้วก็เราก็เป็นแค่คนกลางก็พอลูกค้าสนใจอยากได้รถเข็นใช่ไหมคะไฟฟ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเราจะเข็นรถเข็นไปไหนมาไหนก็ลำบากอันนี้มีรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะคะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าอย่างอยู่ในกรทมเนี่ยเราก็มีรถแท็กซี่กรทมเราสามารถเดินทางไปได้ง่ายมีไฮดรอลิกนะคะ ก็คือว่าเราก็รับออเดอร์จากลูกค้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ขอชื่อเบอร์โทรที่อยู่จากนั้นเราก็ให้าปลายทางนะคะเป็นคนติดต่อที่จะส่งให้ง่ายมากเลยค่ะ